ลีลาแน่จังน้อยเพราะว่ากว่ามันสิตกกัดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเปลี่ยนกัสิเนาะโอเคสำหรับสูตรฟันสิงโตของหนูนะหนูนะคิดว่าการใส่เทอร์โบอ่ะมันได้เข่าฟันสิงโตง่ายเนาะค่ะเข่าฟันสิงโตง่ายอีหลีโอเค 2 บาทเนาะค่ะ เดี๋ยวอพอมันออกจากออโต้หนูนะกะสิกดเองเนาะค่ะกะตามสูตรของเขาเนาะ ห้าสิบาท ติใส่แค่ไม่สามบาทเท่านั้นเนาะแล้วกะอ่อร้อยหนึ่งหนูนะใส่หกบาทสองร้อยใส่สิบห้าหาร้อยใส่สามสิบเนาะค่ะโอ้โหเต็มช่องมาสิบสี่บาท โอเคค่ะห0าสิว่าไปใส่อะกะขึ้นขึ้นลงลงเนาะค่ะกะเป็นธรรมดาของโลมาเนาะค่ะผู้ใดเล่นโลมาดูกะซิฮูเนาะค่ะว่าโลมามันเป็นเกมที่ต้องใส่เวลาอีหลี ก็สิเบิดก็สิได้อะเอาง่ายๆเลย เล่นตังโดนก็สิได้โอ้โหสีช่อง เชี่ยรลายนี่ยังงามเลยแต่ว่ามันว่ามาให้เนาะโอ้โหเสียดายอีกสองข้างเนาะค่ะออโต้โอเค เฮ้ย มันหนามันมันได้ทุกรอบเลยนี่มันน่าจะน่าจะเวิร์กมือนี่เพราะว่าเลือกเล่นตอนตีสองเนาะ ปกติหนูนะเล่นตอนเก้าโมงเนาะค่ะ เออ มา บาทหนึ่งอ่ะกดเองเนาะค่ะ ต่อไปหาสิบเจ็ดบาท โอเคอังุ่นมาค่ะ ขอโลล็อกสามดิเออโอ้โหขอกับไม้ลิมาเจ็ดบาทเนาะค่ะ โอเค ได้มาเก้าบาทเนาะ อ้โหโบนัสสองช่องเอ้ย โอ้โหโบนัสฟันสิงโตเข่าม้าแล้วค่ะ ฟันสิงโตแรกของมือนี่ สวยงาม มามามาเอ่อขวา โอ้โหโลโอ้โหยางมักได้โลแล้วค่ะ อ่าโอเค ได้ดาบอยู่ วยค่ะโอ้โหฟันถึงเลยบิ๊กวิน30บาทเท่าค่ะ เอาตีขึ้นอีกเออใช่เออดาบอยู่ โอ้โห โดดอย่ามาเออ ได้ดาบโอ้โห สองเทียแล้วอย่ามาเออดาบโอ้โห เชี่ยโดดสามรอบ นี่อย่างวะ มาเออโอ้โหฟันถึกมาว่ะ บิ๊กวินสามสิบบาทแล้วค่ะ โอเคบอตีคืนไปต่อค่ะ โอ้โหโลสรุปแล้วได้โลสองข้างแล้วกะถึกตีคืนข้างนึงแล้วค่ะ โอ้โหร้อยสามสิบสองไปค่ะหกบาท ออโต้สิบข้างโอเค กะจ้างที่บอกเนาะค่ะว่า ที่หนูนาไส้เทอร์โบ เพราะว่าหนูนาอยากเข่าฟันสิงโตแต่ว่าเอ้ยบอแมนเทอร์โบดิ ออโต้เออ โอ้โหไม่อีกแล้ว เชียเฮ้ยมาว่ะฟันสิงโตรอบที่สองแล้วค่ะโอเคไปเออ ดับ สวยโอ้โหฟันถึงดาบแรกเลยมา60 บาทแล้วค่ะ 60 บาทแรกมาแล้ว โอเค ไปต่อค่ะ ขวา โอ้โห โลอีกแล้วได้ตะโลหมานได้กับโลด้วยค่ะ โอ้โห สองอันเชี่ยยะว่าเหรอ อันที่สามกับยะยะเขาโทโล มา กลาง เออดับโอ้โห โดดเอียงวะ เออดับยู่มา โอ้โห สองรอบติด อย่าววะ เอาอย่างดีโอ้โหโรโอ้ร้อยสิบสี่บาท เนาะค่ะ โอเคร้อยสิบสี่บาทเป็นสองร้อย เดี๋ยวออกออโต้เขากะปรับไม่อีกรอบนึงเนาะค่ะอ่ะ เดี๋ยวลูน่าก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องลักปันสล็อตลักกะ สล็อตเซียนพร้อมเนาะค่ะสล็อตเซียนพร้อมวีนึงกับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้เลยแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มเทเลแกรมของเขาน้ำเนาะค่ะวันดึกแล้วกะเริ่มเบอร์เบอร์โอเคสำหรับสูตรฟันสิงโตเนาะค่ะกะเข่าไปแล้ว2 รอบ โอเค เดี๋ยวหนูนะว่าสิเอาจัก3 รอบหรอจังเซาโอเคมา 6 บาท โอ้โหหลายงามอยู่เนาะแต่ว่าแจกันมันไปตกข้างบนแทน แบบกระตุกกระตุกเนาะช่วงตีสองนี่ไม่ได้เล่นโดนแล้วได้ปกติหนูนะที่เล่นตอนเก้าโมงแล้วค่ะ เออมา สวยงามสี่บาทอ่าแจกัน คอมโบสองละขออีกทิโอเคบวกมา 8 บาทเนาะค่ะ อันนี้ข้างสุดท้าย ออโต้เดี๋ยวสิปั๊บไม่แล้วเออ มา12บาทเนาะค่ะ เอาอุ่นมาค่ะ เฮ้ยอย่าว่าเขาสวยอีกครั้งนึงาะอีกครั้งนึงโอ้โห ลายบองอามเลยนี่ ลายบองอามนี่ดิโอเค เดี๋ยวดูนะปรับใหม่แล้วค่ะอ่ะที่มาบาท ออโต้สิบครั้งสังเกตนะคะว่าหนูนะที่ใส่ออโต้ตอนที่หนูนะปรับไม่เท่านั้นเนาะค่ะ อันนี้เป็นสูตรที่หนูนะ คิดขึ้นมาเองเนาะกะรู้สึกว่าไม่เข่าฟันสิงโตดูอะเข่าแบบ เขาดีได้ละขนาดเมื่อกี้กับเขามาสองรอบแล้ว มา ขอวันสิงโตสามรอบเท่านั้นโอเคห้าบาท เฮ้ย สวยงาม โอเคอ้ยมงกุฎไถึเถิงเออเฮ้ยได้ยูนะ จับขวาน มา ขอมงกุฎล็อกกลางมงกุฎโอ้โหบ่เขาบ่เป็นยังได้โล่มา โอกาสรุ่นอีกสองช่องมามงกุฎมงกุฎโอ้โหบ่เขาเชี่ยเอียงวะ อ้โหเสียดาย เลี้ยงกันยางงามแล้วค่ะ โอ้โหเอี่ยงวะ เออแจกันสี่สิบบาทอู้เบิ้งมงกุดบ้งหันวะหามันตกมา แค่ ล็อกกลางอันเดียวนะ ได้ ได้ แท้ๆหา หา เท่าไหร่หาร้อยอ่ะโอ้โห โอเค เออ อีกสองข้างแล้วค่ะ มา แถวนึงเลยสวยงามร้อยยี่สิบบาท เรื่อยๆแล้วค่ะ จนกว่าจะฟันสิงโตสามรอบ โอเค เออเอางุ่นมาสิบบาท โอเคค่ะ 275 บาทเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวให้มันหมุนเบิดแล้วเขากะสิ กดต่อจนกว่ามันสิฮอด 500เนาะตามสูตรเลยหนูนะ สิเรียนตามสูตรไปเรื่อยๆเนาะค่ะ โอเคห้าบาท เฮ้ย สิงโต โอ้โห สิงโตตกลงมาเฉียงเฉียงสิยางมากเลยมันตรงมาโอ้โหระมาว่ะเอี่ยงว่ะโอเค เออ ไฮ้เล่นตอนดึกๆนี่กับเบอร์ึือกันเนาะ ปกติม้าแบบเก้าโมงเนี่ยสิไหมตื่นเศร้าๆแต่มือนี่นี่ โอ้โห แต่ปกติกะกะยู่ดึกอยู่นะ แต่ว่ามือนี่รู้สึกแบบว่าไหวอะมา ขอดาบฝัน เออดาบฝันตก โอเคค่ะ 30 บาท สวยงามข้างสุดท้ายเนาะคะ่ะ โอเคกดต่อค่ะ เออน่ะละแถวนึงมาเก้าสิบห้าบาท เดี๋ยว ปรับไม่เลยเนาะโอ้โห ออกจากออโต้กะกดได้แค่ข้างสองข้างก็ได้ปรับไม่แล้วแต่หนูนะรู้สึกว่า หากเขาว่าใส่เทอร์โบอ่ะ มันกินเวลาหลายเนาะคะ่ะ ไปสิบรอบ เออมายี่สิบบาท กะ เดี๋ยวดูนะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะครับช่องลักปั้นสล็อตหลักกัดสล็อตเซียนพอมนินึงกะอย่าลืมเข้าไป กดติดตามแล้วกะ เดี๋ยวดูนะสิถิงลิงเทเลแกรมไว้ให้ใต้คลิปเนาะค่ะ กะสามารถกดเข้าไปแล้วกะร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะเขามีกิจกรรมให้เล่นมากมายเนาะค่ะ แจกเครดิตฟรีกันทุกมือทุกมืออีหลีโอ้โหดาบขวานแถวนึงเชี่ยสามร้อยแปดสิบบาทสิงโตกับม้าว่ะเฮ้ย 430 บาทเนาะค่ะแล้วกะได้ ฟรี สปินซีครั้งโคตรเอา มา ขอเปลี่ยนใหม่ เลยเดี๋ยวบอโอ้โหขอ แจกกันได้ล็อกแรก โอ้โหบอมา ได้ยู่เนาะค่ะ ถ้า แจกกันตกล็อกแรกเขาสิได้ หา ช่องมองหันโอ้โหบอมาแม่ตก รอบ นี้ โอ้โห เอออังุ่น มาอยู่สวยค่ะ หูเสียดายทหาร470บาทแล้วค่ะอู้บนนั้นวราเขาเข้าตรงสองอันอ่า20บาท วิธีสังเกตโบนัสว่ามันสีเข่าบ่เข่าเนาะค่ะ มันสีตกลงมาแบบ 2 อัน2อัน อันนึงอย่างสิเนาะแล้วมันกะสีตกแบบ3ช่องพึบลงมาแบบเสีย ้าตอนอยู่ในเอ่อออโต้นะ ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นยังสิคล้ายๆว่ามันสิมาแบบ เอ๊มาดีบออย่างสิไง เฮ้ย สวยงามมาแล้วค่ะลอยนึงโอ้โหออก ออกอันนี้ ออกออโต้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แท้มาแบบสิอย่าว่าเท่าใดเออถึงไปพัดเราแต่ว่ายังหมุนว่าเบิร์ดโอ้โหโบนัสสองช่อง เชี่ย เห็นบ่มันสีมังสิอ่ะ โอเคฟโต่อค่ะ สวย 20 บาทโอ้โหโลมาแบบซีอยงวะสามร้อยสามสิบบาท โอ้โหโคตรเอาพังงุนมาอีกค่ะ เออสิบบาทมา โอเคบิ๊กวินสามร้อยสี่สิบบาทแล้วค่ะ เดี๋ยว ปรับไม่ก่อน เป็นเจ็ดสิบห้าบาทเนาะ อ่ะขอโต้สิบข้างจ้างที่หนูนาเคยอธิบายไว้เนาะคะ่ะว่าหากเป็นออโต้หนูนาที่ไส้75 บาท แต่ว่าหากเป็นแบบกดเองธรรมดาหนูนาที่ไส้60 บาทเท่านั้นเนาะ ก็สามารถเอาไปปรับไส้ได้เลยเบ่ห่วงเนาะคะ่ะสูตรส่วนเวลาเล่นกะตีสองเนาะคะ่ะหนูนาเล่นตอนตีสองโอเค สวยงาม ร้อยนึงค่ะ แจกัน มาขอองุ่นล็อกแรก ขอองุ่นล็อกแรกในเขาฟีสปินโอ้โหว่าเขาเฮ้ยเชี่ยได้แจกันว่ะ มาว่ะเฮ้ยได้อยู่ สวยงามว่าได้เบิงเนาะค่ะว่าหันมันมีไว้ตกเป็นบอตัวเห็นเป็นแจกันอยู่ไปโอเคมาซีช่องเฮ้ยแต่ว่าโบนัสนี่มันสิบ่เขาในฟีสปินอีหลีบอแต่ว่า ห็นคนบอกว่าบอมีผู้ใดเคยได้เลยนะ โบนัสก็ยังสงสัยมาจนทุกมือดีว่ามันนี้หรือบอเพราะว่ามีคนบอกว่าเคยได้ เคยได้โบนัสในฟีสปินเนาะค่ะผู้ใดเคยฟันสิงโตในฟีสปินกะมายืนยันแน่เนาะค่ะเพราะว่าคนที่บอกว่าเขาเคยได้อะเขาบอกว่าเขาเคยได้แค่ข้างเดียวเราคนอื่นแบบที่เคยเล่นม้าแบบบ่เคยได้เลย เราหนูนะกับบ่เคยได้คือกันในเอ่อในฟีสปินอะอยากฮูว่ามันเป็นยังไงมาอธิบายฟังแน่เนาะ โอ้โห มา 800 บาท โคตรเอา เชื่อเมื่อกี้ดาบขวานเนาะค่ะแล้วก็ได้มุ้งฟุดน้ำสามช่องดาบขวาน เออดาบขวานน่าจะไอ้นี่เนาะ น่าจะแถวหนึ่งเลย โอ้โห โอ้โหสีบไม้หรือบ่าอย่างวะ ว่าสีเอาสามรอบเนาะค่ะ แต่ว่า น่าจะใส่เวลาโดนห้าเหรียญต่อ โอเค อ่ะเดี๋ยวเบอร์นี่หนูนะเซ้ากันแล้วกัน โอ้โห เบิงม้าสองช่องเชื่ออย่างวะเออมาโล่สี่ร้อยบาทอ่ะโอเค เดี๋ยวหนูนะเอาซัมมี่กนแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยว หนูนะเอาทุนมาหาสิบาทได้มา 2,296 บาท ฟันสิงโตไป 2รอบเนาะค่ะสำหรับสูตรฟันสิงโตของหนูนะ แต่ว่ารอบนี้หนูนะไม่ได้ใส่เทอร์โบเนาะปกติที่ใส่เทอร์โบโอเคค่ะกะสามารถเอาไปปรับไซได้ส่วนเวลาที่เล่นหนูนะเล่นตอนตีสองแล้วค่ะกะนั่งมาดังโดนนั่งทาเล่นอะนั่งทาทีเอ่อนั่งทาเล่นตอนตีสองเออเริ่มง่วงแล้วกะเริ่มเบิร์นแล้วค่ะโอเค เดี๋ยวจังไหนเมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ